สุขภาพดีโดย โรงพยาบาลเวชธานี การดูแลรักษาสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกคนนะคะ โดยเฉพาะในช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในสถานการณ์แบบนี้นะคะ สิ่งที่จำเป็นมากก็คือการตรวจสุขภาพประจำปีเราจะได้รู้สุขภาพตัวเราเอง ว่าตัวเราเนี่ยควรจะรักษาหรือป้องกันการติดเชื้ออะไรบ้างรวมไปถึงโควิด -19 ด้วยค่ะ อต้อนรับแพทย์หญิงอรพันธ์สิทธิปราชยางกูล แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเวชธานีค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอ สวัสดีค่ะ คุณหมอค่ะขอถามนิดนึงว่าการตรวจสุขภาพประจำปีมีความจำเป็นแค่ไหน โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 จริง ๆจะบอกว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยมีความจำเป็นในทุกช่วงเวลาเลยค่ะในช่วงนี้ค่ะที่มีการระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยถ้าคุณมาตรวจแล้วคุณพบว่าคุณมีโรคประจำตัว เช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือว่าโรคหลอดเลือดหัวใจ ถ้าเรามีโรคประจำตัวเหล่านี้นะคะ เราจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อแล้วรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป แล้วก็เสี่ยงก่อการเสียชีวิตมากขึ้นด้วยค่ะ แล้วแบบนี้อายุเท่าไหร่ถึงควรเริ่มตรวจสุขภาพอะคะ ตั้งแต่วัยเด็กกลุ่มวัยคนทำงานหรือว่าวัยผู้ใหญ่ สุดท้ายก็คือวัยสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุค่ะ งั้นเราเริ่มโปรแกรมกันเลยดีกว่าโปรแกรมที่มีสำหรับเด็กสำหรับเด็กนี่นะคะ ก็จะเป็นหน้าที่ของทางกุมารแพทย์ต้องพาไปรับวัคซีนตรวจพัฒนาการของเด็ก แต่ที่จำเป็นมากที่สุดคือวัยผู้ใหญ่คือวัยทำงาน โดยเฉพาะแบบสภาพเศรษฐกิจ เป็นแบบนี้มีภาวะเครียด เยอะแยะมากมาย ควรที่จะตรวจเลยใช่ไหมคะวัยผู้ใหญ่ จริงๆเราทุกคนนะคะตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่หรือว่าวัยทำงานเนี่ยก็ควรจะตรวจสุขภาพประจำปี เป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งการตรวจก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การวัดความดันโลหิตชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงดูชีพจร ตรวจเลือด ซึ่งเลือดเนี่ยเราก็สามารถตรวจได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลไขมันในเลือดนะคะ การทำงานของตับของไตเป็นต้น ไปถึงเรื่องของการเอ็กซเรย์ค่ะการอันตราซาวช่องท้อง ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งแพทย์ก็จะทำการซักประวัติดูข้อมูลสุขภาพพื้นฐานแล้วเราก็ยังรวมไปถึงประวัติของคนในครอบครัวด้วยนะคะแล้วเราก็จะได้แนะนำให้กับแต่ละคนว่า เราเริ่มมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรบ้าง ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไร เพื่อที่จะลดความเสี่ยง ยังรวมไปถึงการแนะนำเรื่องของวัคซีนด้วยค่ะ วัยสุดท้าย วัยผู้สูงอายุเรานับตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป ก็จะมีการตรวจสุขภาพตา คัดกรอง ภาวะกระดูกพรุน ประเมินสมรรถภาพสมอง และที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของวัคซีน จะมีวัคซีนที่เป็นกลุ่ม เฉพาะสำหรับผู้สูงอายุโดยตรงค่ะ วันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ สนับสนุนโดย โรงพยาบาลเวชธานีให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI